เอ็นกระดูกของเรา จงเอาไปเถิดยานวชิระ พระราชจิตจาพรเทิดยานวชิโร รักษาอุโบสถศิลตั้งแต่นั้นมาภูริทัตได้ไปอุปถาพระอินเป็นประจำ เห็นเวชยนต์มหาปราศาสตร์ประดับประดาแพรวพราวงดงาม และสมบัติของพระอินน่ารื่นรมยิ่งนัก เปลื่อนกล่นไปด้วยนางเทพอับสรมากมาย เกิดเบื่อนายชีวิตที่ต้องจับกบเขียดกินเป็นอาหาร ต้องการไปเกิดในสวรรค์ จะต้องรักษาอุโบสถศีลบำเพ็ญกุศลกรรมที่จะทำให้ไปเกิดในสวรรค์ เมื่อกลับหน้าคภิภพจึงทูลลาพระมารดาและพระบิดาว่า จะไปรักษาศีลอุโบสถพระมารดาและพระบิดาอนุญาต ทรงเตือนพระโอรสด้วยความห่วงใยว่า อย่าออกไปข้างนอก ให้บำเพ็ญในวิมานที่เงียบสงบแห่งหนึ่ง ในนาคปิภพเพราะเกรงจะเกิดอันตราย พระโพธิสัตว์ทูลรับว่า จะจำศีลอุโบสถในพระราชอุทยาน แต่ในขณะพระโพธิสัตว์บำเพ็ญอุโบสถนางนาคสาว ต่างนำดนตรี มาห้อมร้อมบรรเลงขับกล่อมอยู่เสมอ พระโพธิสัตว์คิดว่า ถ้าจะอยู่ที่นี่ต่อไป คงไม่สามารถบำเพ็ญอุโบสถศีลให้สำเร็จได้ ควรจะไปรักษาในโลกมนุษย์ จึงออกจากนาคปิภพไปโดยไม่บอกให้พระมารดาและพระบิดาทราบเพราะเกรงว่าจะถูกห้าม บอกเพียงพวกภรรยาว่าจะไปเข้าสมาธิบนจอมปลวกในโลกมนุษย์ ไม่ไกลจากต้นไทรใหญ่ ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาจะอธิษฐานอุโบสถศีล ตลอดคืนจนรุ่งสาง พอตะวันขึ้น ให้ผัดเปลี่ยนกันครั้งละสิบนางนำของหอมและดอกไม้ไปบูชา แล้วบรรเลงดนตรี ตรงแม่น้ำยมุนา จากนั้นค่อยกลับมายังหน้าคพิภพพระโพธิสัตว์ออกจากหน้าคพิภพ ไปขนดบนจอมปลวกแล้ว อธิษฐานอุโบสถกรรมสี่ประการว่า ใครต้องการ เลือด เนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเรา จงเอาไปเถิด แล้วในระมิร่าง ประมาณเท่างอนไถ รักษาอุโบสถศีลพออรุณขึ้น นางนาคมานวิกา มาปฏิบัติพระโพธิสัตว์ตามคำพร่ำสอน แล้วกลับมายังนาคปิภพพระโพธิสัตว์ ได้รักษาอุโปสถศีลโดยทำนองนี้ ผ่านไปยาวนาน